พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเมกะเยาวชนไทย ร่วมงานเมกะแฟร์ระดับโลก หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมเมกเกอร์โดยจัดงานเมกเกอร์แฟร์ให้ผู้ที่ชื่นชอบการทำสิ่งประดิษฐ์หรือเมกเกอร์นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น มาแสดงให้คนทั่วไป ได้ชม และร่วมเล่นสนุกกันและในปีนี้พิเศษสุดที่เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานเมกเกอร์แฟร์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาครับ สวทชนำเยาวชนไทย ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Enjoy Science ยัง Maker Contest ปี 2 เดินทางเข้าร่วมงาน Maker Fair Bay Area 2018 ที่เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยในงานนี้มีสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋ง จากเมเกอร์ชาวอเมริกันและเมเกอร์จากทั่วโลกมาร่วมจัดแสดงให้ชมกัน สร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในงานนี้ เยาวชนไทยยังได้ร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์บนเวที Make Education ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย นำเสนอผลงาน BCC ETM ระบบแก้ปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียน และทีมจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นำเสนอผลงานทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง โดยทั้งสองผลงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก สนับสนุนโครงการโดย สวทช บริษัทเชฟรัน ประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000